นี่เราอาจารย์ขออนุญาตปูตรงนี้ให้นิดนึงก่อนนะคะ ปูพื้นฐานให้พวกเราว่าเออ ITURR ที่อาจารย์พูด มันมีที่มาที่ไปรายละเอียดยังไงบ้าง แต่ว่าคงในหลักการนะคะ ราะนั้นท่านจะต้องเปิดตัวเนื้อหาของสนธิสัญญาเพิ่มเติมประกอบด้วย ก็จะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น ใน ITU เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าออกแบบมาโดยสนธิสัญญา 2 ฉบับ ฉบับแรกเราจะเรียกย่อว่า CS ก็คือ Constitution หรือแปลเป็นภาษาไทยเรามักจะแปลว่าธรรมนูญนะคะเเป็นเหมือนตัวกฎหมายจัดตั้งอะคะ่ะจัดตั้งตัวองค์การนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ภายใต้ร่มเงาของ UN หรือสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นมาปีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดจริงๆ มีการก่อร่างสร้างตัวมาก่อนหน้านั้นนะคะ ในปี 1865 ทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีการมาเขียนกติกาว่าเราจะมาตกลงในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นกันยังไง เราจะผ่านวิธีการอย่างไรท้ายที่สุดก็ออกแบบในรูปของโครงสร้างในการจัดประชุม ที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าจะมีทั้งหมด 3 ภาคภาคที่ 1 เรียกว่า radio communication sector คือการประชุมเรื่องเกี่ยวกับวิทยุ เกี่ยวกับเรื่องคลื่นความถี่จัดทำตาราง อันนี้การจะได้มาซึ่งตารางเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการประชุมระดับโลก ซึ่งชื่อเต็มเนี่ย ก็จะเรียกว่า World Radio Communication Conference เรามักจะย่อด้วย WRC นะคะ ก่อนหน้านี้จริงๆชื่อยาวกว่านี้นะคะ ก็จะย่อด้วย WARC ตอนหลังเขาตัดตัว A ออกไป เพราะชื่อเต็มคือ World Administrative Radio Communication อาจจะด้วยมันมีข้อปัญหาในการจะใส่คำนี้เข้าไป แล้วทำให้คนรัฐต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิกน้อยอย่างที่อาจารย์เคยบอก การใส่คำเดียวเข้าไป การถอดคำเดียวเข้าไปในข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้เวลาหลายปีนะคะ เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็ตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างของ ITU ประมาณ คศ1993ถึง96เนี่ยนะคะช่วงประมาณเนี้ยก็มีการปรับและยุติมาถึงทุกวันนี้นะคะก็เรียกว่า WRC ในการประชุมระดับโลกจะมีการประชุมทุก ๆ 4 ปี มีเหมือนกันนะคะที่สะดุดแล้วไม่ได้ประชุม แต่ว่าเขาก็จะพยายามจัดการประชุม 4 ปี แต่ผู้เรียนทุกท่านคะ ประชุม 4 ปีเจอครั้งเดียว แล้วเจอเพียงไม่กี่วัน ต้องได้ข้อยุติ เพราะฉะนั้นจะมีทีมทำงาน ทีมทำงานเหล่านั้นก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มทำงาน study group นะคะ แล้วก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า working group อีก มีกลุ่มย่อยๆทำงานอีก ทั้งหมดนี้ค่ะ ผู้แทนของแต่ละประเทศจะต้องส่งคนเข้าไปร่วม นั่นแหละค่ะ ผู้แทนของประเทศไทยเป็นใคร แล้วจะต้องส่งเข้าไปร่วม จะต้องทำกันบ้านก่อนล่วงหน้า ประเทศเจ้าของเทคโนโลยี เวลาเขาจัดเตรียมการเหล่านี้ เขาจัดเตรียมการล่วงหน้ากี่ปี อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเราจะเป็นผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีจริงๆ การเตรียมการประชุมระดับโลกมีผลล่วงหน้านะคะ พอมีผลผูกพันเราต้องปฏิบัติตามเพราะจะไปถูกแก้ไขใน radio regulation ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศที่เราจะเรียกย่อว่า RR บ้าง IRR บ้างตัวเดียวกันทั้งสิ้นนะคะ อันนี้ในส่วนของอีก 2 ภาคนั้นอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วนะคะว่า World Telecommunication Conference ก็จะเป็นเวทีในการประชุมอัปเดตเทคโนโลยีโทรคมนาคมทั่วโลกกันนะคะว่าเทคโนโลยีข้างหน้าจะเป็นแบบไหนเพราะนั้นผู้นำเทคโนโลยีบริษัทผู้ประกอบการเอกชนในประเทศเจ้าของ หรือผู้ผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะมาเหมือนรถโชว์ค่ะนำเสนอ แต่นั่นแปลว่าเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่4ปีข้างหน้าจะนำเข้าสู่ประเทศไทยนะคะไม่แน่นะคะอาจจะปีเดียวก็นำเข้าประเทศไทยแล้ว แต่ถามว่า เขาคิดมานานหรือยังเขาคิดมานานแล้ว แล้วก่อนที่เขาจะมานำเสนอรถโชว์นี้ เขาต้องผ่านการเทสการทดลองใช้มาเท่าไหร่แล้ว เพราะนั้นทันทีที่เรานำเข้ามาใช้ถามว่าเราเดินช้ากว่าเขาไหมเราเดินช้ากว่าเขาแน่นอนนะคะเพราะเขาเป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เพราะนั้นเวทีการประชุมเหล่านี้ ถ้าหากเราพูดถึงรัฐผู้กำหนดนโยบายและองค์กรกับดูแล เมื่อได้เข้าร่วมประชุมก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าอัปเดต หรือข้อมูลใหม่ๆสำหรับเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทย ถ้าหากเราเต็มตั้งรับดี ๆ เราก็จะกำหนดนโยบายได้เท่าทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะแม้จะเป็นรัฐผู้ใช้เทคโนโลยี เป็นยูเซอร์เป็นผู้ใช้เป็นผู้บริโภค เป็นคอน sumer หลักแต่ก็เราก็ยังพอรู้เท่าทันเทคโนโลยีและกำหนดทิศทางได้ได้เร็วขึ้นนะคะทั้งหมดนี้ในการประชุมแต่ละครั้งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็จะมีการอันนี้เราอาจจะไปเร็วๆนะคะยังไงอยากจะฝากทุกท่านลองเข้าไป ดูเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการบรรยาย อยากจะฝากต่อไปนิดนึงว่าในการแก้ไขกติกาในการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะที่จะไปปรากฏในตารางข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ RR เนี่ยเกิดจากการประชุมต่างๆ อย่างที่ว่า แล้วการประชุมต่างๆ โดยหลักการเขามีกรอบไหมเขามีกรอบ ในกฎหมายของ ITU เขียนเลยว่า คุณจะตกลงในเรื่องจัดสรรกันอย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณจะต้องตระหนักคือ shall not cause harmful interference คือจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกันอย่างรุนแรง เพราะนั้นนี่แหละค่ะที่อาจารย์อยากให้ท่านเห็นว่า อาจารย์พูดมาตลอดว่าการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุ โดยสภาพธรรมชาติของมันมันก่อให้เกิดการรบกวน แต่การรบกวนที่เขามีข้อตกลงกันในระดับโลก เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในเชิงพาณิชย์ แล้วก็ห้ามทับบริการกิจการในเชิงพาณิชย์ทั้งหลายเหล่านี้ว่า ท่านจะแข่งขันกันพัฒนาอย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนเป็นสาเหตุของการรบกวนกันอย่างรุนแรง ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ก็จะมีประเด็นต่อไปว่า each member state is responsible to ensure that the station licensed by them นั่นหมายความว่าทุกรัฐที่เป็นรัฐที่อนุญาตให้เขาใช้นะคะเหล่านั้นก็จะต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะ เพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยรัฐทุกรัฐจะมีหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในคลื่นความถี่ดังกล่าวนะคะทางนี้เราไปดูต่อนิดหนึ่งนะคะ นอกจากนั้นยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเขียนไว้ก็คือเรื่องการใช้คลื่นความถี่วิทยุ สำหรับวงโคจรดาวเทียมที่เป็นแบบประจำที่คือ GSO satellite นะคะ แล้วก็ดาวเทียมในวงโคจรแบบอื่นๆ อาจารย์เพียงอยากจะให้ท่านเห็นเท่านั้นเองเป็นตัวอย่างว่าใน art หรือ art ตรงนี้ย่อมาจากคำว่า article นะคะ ก็คือข้อเราจะไม่แปลว่ามาตรานะคะลูกศิษย์เพราะว่าเราจะไม่ใช้คำว่าเป็นบทบัญญัติมาตราเนื่องจากถ้าท่านมีความต้องการศึกษาเพิ่มเติมต้องไปดูในเชิงของหลักการกฎหมายระหว่างประเทศนะคะ เพราะมันเป็นเรื่องของที่รัฐต่างๆตามมีอำนาจี่ปไตยมาคุยกันเขาจะไม่ไม่ใช่คำว่าบัญญัติเพราะไม่มีใครมาบัญญัติหรือมาบังคับรัฐได้ แต่ว่าถ้าเราแปลง่ายๆคือเป็นข้อที่เรามาตกลงกันนะคะเพราะนั้นการใช้คลื่นความถี่อีกชุดหนึ่งที่ถูกเขียนแยกออกมา ก็คือการใช้คลื่นความถี่ไม่ได้เพียงแค่เพื่อกิจการโทรคมนาคมทั่วไป แต่ย้ำเฉพาะลงไปในเรื่องของการใช้คลื่นความถี่เพื่อสำหรับรับส่งสำหรับวงโคจรดาวเทียมด้วย ซึ่งนั่นแปลว่าในระดับโลกก็ให้ความสำคัญ ทั้งหมดนี้แหละค่ะ ถามว่ากฎเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศไทย จะหน้าตาแบบไหน หน้าตาอย่างน้อยขั้นต่ำ ต้องสอดคล้องกับหลักการของ ITU ไม่ว่าจะเขียนไว้ในตัว CSCV หรือ RR พวกทั้ง 3 อย่างนี้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความผูกพันที่ประเทศไทยจะต้องทำให้สอดรับ